มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก นั่นคือ ประเทศไทย เจ้าสายฟ้าคันนี้ เห็นบอกว่าเรื่องราวก็มีดามงดราม่ากับเจ้าสายฟ้านี่พอสมควรเหมือนกัน คือสายฟ้าเนี่ย มันโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่อยู่อยู่พักใช่ตอนมันเสร็จใหม่ๆ โซเชียลหาว่า ไม่ใช่เจ้าของรถ ไอ้ที่ผมเจ็บช้ำมากที่สุดคือแบบ มีเงินเอาเงินโยนไปซื้อรถเขามาแล้วมาแอกเป็นรถตัวเอง และช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย c t e c เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนนีครับ สปีดการาดสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจร ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ 0818132393 และ 0906643343 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงลงรถโดยโบ๊ทวิบุญนันนะครับและเทปนี้ผมยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับคุณสุทธิชัยพิญญาคงครับคุณเบิ้มอเมริกันครับสวัสดีครับเบิ้มครับเรามาต่อกันที่ลงรถของคุณเบิ้มอเมริกันกันดีกว่านะ ม่หลังจากที่เรา EP ที่แล้วเราไปดูเรื่องราวของโรงรถทางฝั่งนู้นไปแล้ว อันนี้พามาเที่ยวบ้านครับ พามาเที่ยวบ้านนะ ครับ บ้านดูดาว บ้านดูดาวพามามาพูดถึงรถคันนี้ก่อน เจ้าสายฟ้าคันนี้ชื่อสายฟ้า ใช่ไหมใช่ครับสายฟ้าครับเห็นบอกว่าเรื่องราวก็มีดามงดราม่ากับเจ้าสายฟ้านี่พอสมควรเหมือนกัน คือสายฟ้าเนี่ยมันมันมันมันมันโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่ จริง ๆ ตอนนั้นยังไม่เสร็จด้วยซ้ำครับ ยังห้องเครื่องยังไม่ได้เก็บซุ้มล้ออะไรยังไม่ได้ตีอะไรหลายๆอย่างที่ผมยังไม่ได้ทำมีช่องมาถ่าย ซึ่งตอนนั้นผม ผมให้พี่คนที่ขับรถอยู่ในโรงงานนะครับ ขับไปถ่าย ซึ่ง คือเราเราเรารู้มาแค่ว่าเขาจะมาถ่าย เราก็ไม่รู้ว่าถ่ายอะไร ก็ผมเตรียมงาน 13 ปีเมกัง อยู่ที่ปากช่อง ครับ ก็เลยให้พี่เขาพาไปถ่ายแทนแล้วพอมาวันหนึ่งรถผมเสร็จทำซุ้มทำโป่งอะไรต่างๆ ก็มีคนติดต่อมาขอถ่ายครับ เขาก็มาถามเรื่อง ล้อยี่ห้อไรออฟเท่าไรอันนู้นนี่นั่นแบบโอ้โหมาถามจะไปหมดบอกตรงๆว่าผมเล่นรถมาเป็น 10 ปีจริง แต่ผมไม่ได้สนใจดีเทลผมไม่ได้มีความรู้เรื่องอะไรพวกนั้น เอาง่ายๆ ผมไม่ เก่งเรื่องเรื่องประวัติศาสตร์ของอะไรของอะไรต่างๆ คือผมผมผมเป็นคนทำรถแบบทำด้วยความชอบ อ่ามาจากแบบอินสปิเรชันแรงบันดาลใจล้่วนเราไปเจออะไรว่า เฮ้ยมันสวยถ้าเกิดมันใส่ในรถเรามันได้ไหม ไม่รู้หรอกอัพเสร็จเท่าไหร่อ่เอาความสวย เอาความชอบเป็นใส่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีอ่อารมณ์แบบเหมือนเราเราทำกับข้าวกินอ่ะเราก็ใส่ปรุง เราเผ็ดเราอยากกินเผ็ดเราก็เผ็ดแต่กับเราเต็มที่อยู่ ๆ มาถามเราว่าใส่พริกกี่เม็ด เราก็โอ้ ชิบหายแล้วกูไม่ได้นับอ่ะตอนใส่แต่เราชิมแล้วว่ามันอร่อยเราชอบอ่า เราชอบอ่าโอเค อารมณ์ประมาณนั้นก็เลยเป็นเรื่องดราม่าในในโซเชียลในโลกโซเชียลหาว่า ไม่ใช่เจ้าของรถ ใช่ไม่ใช่เจ้าของรถ แล้วก็ ไอ้ที่ผมเจ็บช้ำมากที่สุดคือแบบ มีเงินเอาเงินโยนไปซื้อรถเขามาแล้วมาแอคเป็นรถตัวเองโอ้โหโกรธโกรธคือมองว่าเสียใจเสียใจคนเริ่มต้นอ่ามองว่ารถคันนี้เหมือนกับ คนนั้นทำเสร็จแล้วคุณไปซื้อต่อเข้ามาคุณทำต่อให้เสร็จแล้วก็แบบเหมือนแบบ คุณมีแต่ตังค์อย่างเดียว ใช้ตังค์โยน เอาของเขาเอามาอวดต่ออะไรเงี้ยเราก็แบบเราความรู้สึกเป็นไงตอนนั้เรานเราน้อยใจอ่ะเสียใจอ่ะครับ โกรธด้วยแล้วก็แบบเราแบบงอนงอนโซเชียลว่าแบบเฮ้ยคุณยังไม่รู้จักผมเลยอ่ะรู้ได้ไงว่าผมแบบ เอา คือเอาเงินไปโยนเออเอาเงินโยนแบบมันมันมันมันโยนจริงครับ ตอนที่ไม่มีตังค์เอาเงินไปโยนจริงครับเพราะว่าหว่าจะได้มันมาใช่เลือดตาเท่ากระเด็นใช่ครับ ตอนแรกเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราคิดว่า เอ้ย เรามีคนรู้จักเยอะ เบิ้มอเมริกันเขารู้นี่ว่าเราทำรถคันนี้มา เริ่มมาจากอะไรเฟลเฟลมากเฟลเฟลอยู่พอสมควรก็ นี่แหละ จริงๆนะต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันมองได้สองมุมนะ คือหนึ่งอย่าเพิ่งตัดสินหนังสือหรือตัดสินคนเหมือนหนังสือที่อ่านแค่เพียงหน้าปก ใช่ครับคุณต้องอ่านในเนื้อเรื่องซะก่อนแล้วคุณจะได้รู้ว่าความเป็นมาเป็นไปของเขาเป็นอย่างไร ใช่นี่คือ ต้นกำเนิดของรถสาย ฟ้า เป็นพันที่ภูมิใจที่สุด แล้วก็เสียใจที่สุด ใช่ใช่ก็คือทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมด ใช่ใช่ใช่เราซื้อมาตอนแรกซื้อมาจะเป็นรถใช้งานใช้ในโรงงาน กล่าวว่ามาขับเล่นๆแถวโรงงานให้ซื้อของให้ให้ให้พี่คนที่ไปถ่ายครับ เอาเอาขับใช้งานซื้อของครับขับขับเอาเครื่องพัง เอาทำเครื่องพวงมาลัยหนักเปลี่ยน power ทำไปเรื่อยทำไปทำมาซื้อมาสามหมื่นห้าทำไปเป็นแสนแล้วก็เลย เอาเข้าอู่เลย ไม่ใช้แล้วทำสวยเลยอก็ระหว่างทำแล้วก็เที่ยวเซิร์ชดูรูปรถญี่ปุ่นต่างๆ แล้วไปเจอรูปรถสายฟ้าอาราเล่อาราเล่อาราเล่เป็นทรงอาราเล่ก็เลยเอาอันนั้นมาเป็นต้นแบบแล้วก็ทำออกมาจนจนเป็นสองปีกว่า ใช่ทำจริง ๆอ่ะผมคิดว่าไม่นานครับ แต่มันนานตรงที่ที่ ช่างก็ถูกเล็งกันอยู่อย่างนั้นเบิกตังไปก็ไม่ทำโดนดองข้าย่นให้ทำให้เอามนสารสูงขึ้นบอกกระจกตัดใหม่ทั้งคันสวยเลยนะ ออกมาเป็นรถที่ต้องบอกว่า ผมว่าคันนี้มันได้แนวแปลก ครับ ถูกไหมฮะ คือบ้านบ้านเราก็จะมีไอออสตินมินิที่เขายืดของหมอโดมไงขงหมอโดมของหมอโดมมอโดมไปทำมาใช่จริงๆอะทำพร้อมๆกันนะ ผมคิดว่าไม่รู้ใครทำก่อนใครแหละแต่ว่าหมอโดมก็ทำเองแป๊บเดียวของพี่เขาเสร็จเลยเขาำตทวเองทุกวันไงใช่น้องโดก็ทำเองทุกวันโอ้โหแม่งโดนดอง อ่า อันนี้เราไม่ได้ทำเองก็ต้องก็ต้องรอช่างวันนี้จะมีอารมณ์ขึ้นมายังไง ว่าแบบเทพจะสิงสถิตอะไรเมื่อไหร่ก็กว่าจะได้แต่ก็จริงๆก็ออกมาก็พร้อมๆกันเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายก็ ก็ออกมาก็เป็นความภูมิใจทั้งคู่ ใช่ใช่นะครับและนี่ก็คือหนึ่งในรถอาราเล่สองคันในเมืองไทยนะผมใช้คำนี้ดีกว่า รถการ์ตูนผมเนี่ยอันนี้คือแนวแบบรถการ์ตูน แล้วก็บอกว่าพอมารถการ์ตูนแล้วก็มาคันนี้มินิโรเวอร์มินิโรเวอร์ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นรถ เริ่มต้นเบสิกของทุกคนที่เล่นรถ ใช่ไหมมันเป็นความฝันของคนที่เล่นรถเก่าเกับทุกคน คนที่เล่นผ่านไม้ผ่านมือมันมา คนเล่นรถเก่า คนที่เรียนศิลปะ ก็อยากจะมีโฟก อยากจะมีมินิครอบครองครับ สายฟ้า คันเนี้ยคันนี้ไข่เต่าครับ สมัยก่อนรถผมไม่ชื่อไข่โน่นไข่นี่เต็มไปหมดครับอ๋อคนใต้นะ ใช่ใช่ใช่ใช่ไมมนไข่นุ้ยมั่งลมั่งฮะชื่นชอบเขาตรงไหนไข่เต่าจริงๆแล้ว เราเราเหมือนเราเล็งมันตั้งแต่ยุคสมัยที่เราอยากมีเอ็นแซบตอนนั้นนะเราก็อยากมีมินิบ้างกันคือเราไปเจอเราไปมัคคาวานเราไปเห็นเขาขับกันนะมาร์ควันนะ มีมาร์วานมีเอ็มแซดมีอัปเช่มีอะไรยุคนั้นแบบแล้วเราแบบเราจะจำเราจะจำภาพที่สิบอัปาเช่มาร์ควัน มินิเราเราตอนแรกเราก็ซื้อซื้อไม่ลงครับตังเราไปไม่ถึงครับ คือต้องหยอดกระปุกกันนาน สมัยตอนที่ผมซื้อสมัยก่อนเนี่ยนะคันนี้เจ็ดหมื่นถูกไหมเจ็ดหมื่นขึ้นมาเป็นหลักสองแสนผมก็ว่าแพงนะปัจจุบันนี้ก็มีสองล้านนะทุกคนมันไปไกลอีกอีกอีกอีกหลายเท่าตัวออกมาเลยนะใช่ใช่ นี่ก็เป็นรถอีกคันหนึงที่มีความชอบครับแต่อันนี้น่าจะตรงทาร์เก็ตมากนะไอ้เจ้า C o e พันยักษ์มหาสกันคันเนี้ยีโออีนี่ตอนนั้นอ่ะเราเรียนเราเรียนปฏิบัติกรรมเรียนปั้น เรียนปั้นเรียนปฏิบัติกรรมผม เปิดโรงงานทำอัพปั้นหล่ออืแล้วเดิมทีอ่ะเราก็เล็งอาปาเช่เล็งรถกระบะเราอยากมีรถกระบะอเมริกันสักอาปาเช่หน้ามันสวยนะอ่าครับเป็นแบบไอ้ที่จอไอ้เสาล้มมาข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีรถเมกัน สักคันเป็นกระบะเอาไว้ ส่งงานปั้น ส่งงาน เวลาเราไปส่งงานลูกค้าแล้วมันก็จะจมูกแบบเข้าทางใช่ มันจะเอื้อกันมากสี่สิบอาปาเช่อะไรก็ได้ผมอ่ะ ได้มีโอกาสอีกแล้วอินเทอร์เน็ตอีกท่องโลกอินเทอร์เน็ตอีกแล้วเจอเจอเจอแต่ว่านานมากจังหวะที่เราก็หยอดกระปุกไปเรื่อยๆหยอดเก็บเงินทำงานซื้อรถคันนู้นมาสะสม เพื่อจะรวมไว้รถคันเดียวอะไรต่างๆ ก็ไปเจอรถมีรถอะไรวะหัวแม่งแบบหน้ามันสั้นๆเพราะปกติอะรถกระบะหน้ามันจะยาวแล้วเครื่องเครื่องมันจะอยู่ข้างหน้าอันนี้เรานั่งทับอยู่บนเครื่องนั่งทับเครื่องนั่งทับเครื่องเครื่องอยู่ข้างใต้แล้วนี่จริงๆมันคือมันคือเทพของรถกระบะเลยนะ นี่มันนี่มันเป็นยุคเริ่มต้นของ เรียกว่าเป็นอเมริกันปิกอัพเลยนะฮะ ใช่ครับ ต้องบอกว่าจริงๆนะมันมันมันสวยนะแล้วก็มีความคลาสสิกของมันที่เขาเรียกกันว่าห้าซี่ความเป็นสไตล์ของเชฟโรเลตเนี่ยนะฮะคันนี้ชื่ออะไรก่อนผมอยากรู้ชื่อเขาครับฮะหัวปูด หัวปูด หัวมันทำไมปอ่ะ หัวมันปูดปูดครับ คือรถ รถคันนี้อยู่อยู่กับผมมาตั้งแต่ปี2556อ่าฮะ ก็ตอนนี้ก็ประมาณ 8 ปีตอนนั้นเราขายคือเราเซิร์ชจะหุ้ยหัวปูดสวยมากหัวมันปูดปูดนะครับ ตอนนั้นจำได้เลยขายรถไปแบบ หลายคันมากอะแล้วเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปวางเขาแล้วก็เอาวีโก้วีโก้ที่เราซื้อไว้ทำงานจริงๆ เลยในโรงงานเป็นรถที่ใช้ชีวิตจริงใช่จริงๆ เอาไปรีไฟแนนซ์ เราก็เอาเงินจาก เงินสดรถช่วยได้ ใช่เออเอาเอาไปรีไฟแนนซ์เพื่อจะไปจ่ายคันนี้ครับ แล้วคันนี้ทำไปแค่ประมาณสี่เดือนเองครับ เสร็จแล้วก็ต้องมานั่งผ่อนวิโก้อีกผ่อนวิโก้อีกสี่ปี คันนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วผมเห็นในในสติกเกอร์กลุ่มอเมริกันก็เป็นรูปรถคันนี้เหมือนกัน ใช่ใช่ใช่ครับ คือคันนี้เลยครับ ใช่ไหมฮะใช่ครับก็บอกว่าสุดท้ายมันก็มาเป็นโลโก้ของในกลุ่มที่ที่คุณเบิร์ดเล่นอยู่แล้วใช่ใช่เพราะเพราะว่า ถ้าย้อนไปแปดปีนี่น้อยมากครับรถรถอย่างหัวปูดขับมานี่คือ ทุกคนรู้เลยว่านี่รถเบิ้ม เพราะว่ามันมีน้อยมากสมัยก่อน มันน้อยมากแล้วเอจริงๆแล้วมันต้องเป็นรถระดับแบบปรมาจารย์ในบ้านเราที่พอจะมีเก็บกันไว้ในอ o ีแต่คันนี้จริงๆ แล้วต้องบอก ตอนนั้นซื้อมาสีส้มๆ จอดอยู่มุมนี้ สีเดียวกันเลยกับหัวปูดหัวปูด แดงอ่าส้มขาวจอดอยู่เนี้ยปีหนึงพอลูกอายุครบสองขวบ ผมก็บอกกับตัวเองและลูกเมียว่าสีรีได้เวลาออกจากฝั่งแล้ว ก็เราไปทำก็รถคันนี้ทำไปประมาณเกือบปี ตีว่าปีหนึ่งครับ หนึ่งปีใช่ครับปัจจุบันนี้ลูกคือสามขวบ ครับกำลังจะสามขวบกำลังจะสามขวบ แล้วก็นี่ก็คือผลพวงของความสำเร็จสิริหนึ่งปี ใช่คันนี้เป็นรถที่ทำเร็วที่สุด ใช่เร็วที่สุดทำอะไรไปบ้างคันนี้โอ้ทำทุกอย่างครับ คือตอนเอาไปวางเครื่องคือเหลือแต่กระดองไปครับเราทำสีทำสีห้องเครื่องอะไรต่าง ๆ แล้วสไลด์ไปมีแต่กระดอง ถอดเครื่องเดิมถอดออก เครื่องเดิมมันจะเป็นเกียร์ติดกับเพลาเลยก็ถอดออกเปลี่ยนเป็นอันนี้วาง3 3 U 6สปีด แล้วก็มาแรกๆเราก็โหลดไม่สวย เอาหน้าลงอีกไม่สวยหลัง สุดท้ายก็เอาไปติดถุงลมใส่ถุงลมซะเลยครับสุดท้ายรถรถรถกลมๆมนๆมันต้องติดถุงลมแต่ผมมีความกลัวการติดถุงลมเพราะว่าไข่แดงผมโดนดองจนผมต้องขายไปแล้วคันหนึงอ่ะอันนี้ก็เลยมีแบบคอนเน็กจากพี่ๆเขาแนะนำว่าเฮ้ย ที่นี่ถ้าบอกว่า 2 เดือนก็คือ 2 เดือนนะเบิ้มที่ไหนอ่ะบอกได้เลย อันนี้อยู่ทำมาจากแถวชนบุรีครับขอบคุณเขาเลย ขอบคุณช่างนันครับ ขอบคุณช่างนันนะขอบคุณมากครับช่างนันที่ไม่ดองรถผมครับช่างนันนะช่างนันเป็นคนแรกเลยที่ไม่ดองรถผมนะครับทำไป2เดือน2เดือนสองจเดือนริงๆเขาบอก2เดือนก็2 เดือนจริงๆ ครับ แล้วออกมาสมบูรณ์เลยครับ แล้วก็ขับใช้งานได้จริง ไม่มีการโยนไม่มีการเหวี่ยงดึงอะไรทั้งนั้นครับขับได้ดีสิรินี่ต้องบอกว่านี่คือความภูมิใจที่สุดในชีวิตของเบิ้มอเมริกัน ก็ภูมิใจเพราะว่าเราเราเคยอยากมีรถแบบนี้ แล้วเราเราทำไปจนท้อไปทีงละบทสรุปสุดท้ายในชีวิตวันนี้เดินมาถึงในสิ่งที่ตัวเองฝันแล้วเบิ้มครับ อยากจะบอกอะไร ใคร ๆทุกๆคนว่ามันกว่าจะได้มามันเป็นยังไง คือแต่ก่อนเราเราเราเคยอยากอยากได้พอเราเล่นรถที่แบบ ถูกถูกเราก็อยากเล่นรถให้แพงพอเราเล่นรถแพง เราก็อยากเล่นรถให้มันลึก ให้มันหายากลงไปอีก แต่พอสุดท้ายแล้วอ่ะเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่ที่เป็นอยู่ ผมอ่ะไม่ได้ขับรถไปเที่ยวไหนเลยครับ รถผมหนูกินแทะเบาอะไรต่างๆ แล้วผมก็ไม่เอาไปทำผมก็จอดไว้งั้นผมไปปลูกต้นไม้ ผมผมพาครอบครัวไปแบบปลูกต้นไม้รดน้ำเลี้ยงปลาเปลี่ยนชีวิต ก็สุดท้ายแล้ว ความสุขที่แท้จริงคือ คือคือเราเราเราเราได้อยู่กับกับคนที่เรารักมากกว่าพอมีโควิดขึ้นมา สุดท้ายแล้วผมก็ต้องขายรถ เพื่อจะเก็บพนักงานไว้ ไม่ไม่ได้ปลดพนักงานออกไป เพราะสุดแล้วความสุขที่แท้จริงอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่อะไรพวกนี้เลยครับ แต่ไอ้พวกนี้มันมันมันอยู่ภายใต้ความรักความชอบของตัวเราเอง ทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกถ้าวันหนึ่งผมจะต้องขายรถ ผมก็ต้องขาย แต่มันก็จะมีลำดับของมัน เพราะว่าเรารักกันไหนมาก มันก็จะอยู่หลังขนาดไปก่อนขนาดไปใช่ใช่ใช่สุดท้ายแล้วปัจจุบันเนี่ยคือการอยู่ยังไง ให้ให้มีความสุขอยู่ยังไงให้ไม่มีหนี้ใช่ไหมครับอยู่ยังไงให้ไม่มีโรคไม่มีภัยเท่านั้นเองพอสุดท้ายแล้วด้วยความที่ผมอ่ะเป็นเด็กที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กๆเราเราเราเราเลยเหนื่อยเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน เราเราทำงานมานานอ่ะในจังหวะที่เพื่อนเรียนจบรับปริญญาค่อยทำงาน แต่เราทำงานมานาน ตอนรับปริญญาเรามีโรงงานของตัวเองแล้ว ผมคิดว่าผมคงเป็นเพื่อน ผมคงเป็น เป็นคนเดียวในรุ่นที่เริ่มปลูกต้นไม้แล้วเริ่มเลี้ยงปลาเริ่มกลับไปแใช้ชีวิตสูงสุดคือสู่สามัญใช่ใช่ ผมตั้งตัวเองว่าผมจะเกษียณอายุห้าสิบปี เพราะฉะนั้นอ่ะตัวเองก็ต้องต้องเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่แล้วว่าในการที่เราอีกสสิบี่ปีเนี่ยที่เราจะเกษียณตัวเองเนี่ยครับ เราทำไงให้องค์กรเราอยู่รอดครับ เราทำไงให้รถเราเนี่ยยังอยู่กับรบเราไปเรื่อยๆ เราเกษียณแล้วเราขับรถเที่ยวได้ อะไรรต่างๆ มันมันมัน คือผมเป็นคนตั้งเป้าเยอะในชีวิตครับนะฮะวันนี้ต้องจริงๆ ต้องขอบคุณคุณเบิ้มอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากยินดีมากครับพี่นะครับแล้วเขาบอกว่าจริงๆได้มาคุยกับเบิ้มแล้วเนี่ยต้องบอกว่าได้เห็นมุมมองอะไรหลายๆอย่าง ได้เห็นความวิริยะอุตสาหะในตัวคุณเด็กรุ่นใหม่ ๆ เองก็ตามอย่าเพิ่งไปท้อนะครับ ว่าวันนี้ลดมันไปราคาอีกหน่อยอนาคตข้างหน้ามันก็มีราคามากไปกว่านี้ ถ้าคุณไม่ซื้อวันนี้ คุณจะไปซื้อวันหน้าคุณก็ไล่ตามมันอีกใช่ เพราะฉะนั้นของแบบนี้ สมบัติพากันชมอย่าเพิ่งไปน้อยใจว่าให้พี่เขาเอาไปเก็บกันไปหมดแล้ว แต่ไม่หรอกครับ วันหนึ่งก็ต้องมีเปลี่ยนมือวันหนึ่งของแบบนี้มันไม่ได้อยู่จีรังยั่งยืนมากับชีวิตเราต่างหากผมว่าสุขภาพต่างหากที่มันอยู่ไปกับตัวเราไปจนตายใช่ใช่เพราะฉะนั้นของพวกนี้เรามองว่ามันเป็นของเล่นมามองว่าเป็นสมบัติ เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่อยากได้ จะมีแบบนี้ดูผู้ชายคนนี้ไม่เป็นตัวอย่างนะครับคุณเบิ้มอเมริกันครับเอาวันนี้ขอบคุณนะครับเครื่องชาร์จซีเทคนะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ จากประเทศสวีเดน ขอบคุณกาสุริครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนนีขอบคุณมิชซิลี่ครับ ส่งตรงถึงมือทุกช่อทั่วไทยมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็ไว้อะไรนะฮะถ้าสนใจโทรมาที่ 029708000 นะครับ ขอบคุณแว่นเด็กฟันกราเซสนะครับ ไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆแต่ว่าใส่ขับรถได้ดีมาก แล้วก็สบายตาจริง ๆ แล้วก็สุดท้ายขอบคุณสปีดการ r a สนะฮะถนนเกษตรอมมิน ต่อหม้อที่ 73 นะครับ ตรงข้ามโรงแรมสกายโดมเป็นศูนย์รับฝากรถมอเตอร์ไซค์ไบค์โฮเทลรวมถึงคาแคร์และดีเทลลิ่งคุณผู้ชมอยากจะรีสโตร์รถรีสโตรเรชั่นติดต่อที่นี่ครับสปีดการ์ดครับ วันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่กับ EP หน้านะครับกับรายการนี้เปิดโปงลงรถครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ แล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าที่สุดของโลก อยู่ที่นี่ประเทศไทยครับ